แค่นัดเดียวเอาให้มันไม่ได้พุดไม่ได้เกิดอย่าให้พลาดนะพรุ่งนี้แน่ใจนะ อะไรนะทาบารีนงั้นก็สวยเลย ถ้ามันออกจากคุกพรุ่งนี้ จัดหนักมาเลยลูกพี่ คนคนเดียวจะโค่นจักรวาลได้ไหมเราต้องขัดขวางอำนาจที่มันมีทุกท้อง